หัวข้อต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของการแทรกวิดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับสำหรับตัววิดีโอนี้ถือว่าเป็นวัตถุที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดีย โดยที่เราสามารถแทรกเข้ามาในงานนำเสนอของเราได้ ไฟล์ที่แทรกเข้ามาจะมีนามสกุลเป็น .avi หรือว่าเป็น .mpeg นะครับสำหรับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013เนี่ย ไฟล์ที่แทรกเข้ามาก็จะมีเครื่องมือมาช่วยในการปรับแต่งตัดต่อได้ภายในโปรแกรมนะครับ อย่างเช่นตัวการควบคุมการแสดงผลการตัดคลิป แล้วก็เราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอแนบไปพร้อมกับไฟล์นำเสนอของเราได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มเข้ามาในตัวงานนำเสนอ สำหรับตัววิดีโอนี้หลัก ๆ เราก็จะเพิ่มได้ 2 แบบด้วยกัน ก็คือแบบแรกก็คือเพิ่มวิดีโอจากที่อยู่ในเครื่องของเรากับอีกแบบหนึ่งก็คือเพิ่มจากตัวออนไลน์วิดีโอวิธีการนะครับก็ไปที่แท็บอิน insert เหมือนเดิมนะครับ แท็บ insert ร์าด้านบนตรงนี้ ตัววิดีโอก็จะอยู่ คลิกแท็บ insert วิดีโอของเราก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้ ก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะขึ้นมาให้แบบออนไลน์วิดีโอ หรือจะเป็นวิดีโอที่อยู่ภายในเครื่องของเรา หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือคลิกจับพื้นที่ในส่วนของ placeholder ตรงนี้ คลิกเข้าไปก็จะขึ้นแดร์ล็อกบ็อกมาให้เราทำการ เลือกนะครับว่าจะเอาจากไฟล์หรือว่าจาก YouTube หรือว่าจะเอาไฟล์ที่เป็นแบบ embed code แทรกเข้ามาตรงนี้ก็ได้เช่นกัน เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแทรกจากไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราก็ทำการคลิก ก็เลือก วิดีโอของเรานะครับเลือกวิดีโอนี้ จากนั้นคลิก ปุ่ม insert วิดีโอก็จะแทรกเข้ามาในตัวงานนำเสนอของเราเรียบร้อยนะครับ ก็สามารถที่จะทดลองดูได้ทีนี้สำหรับการ ปรับตั้งค่าวิดีโอเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็คลิกตรงวิดีโอตรงนี้อ่าก็จะมีแท็บเมนู ขึ้นมาให้ 2 แท็บก็คือตัว format กับตัว playback ตรงนี้อ่าทดลองคลิกตรง format นะครับ ก็สามารถที่จะปรับรูปแบบการแสดงผลของวิดีโอของเราได้นะครับ หรือจะปรับสีปรับอะไรงี้ได้เช่นกันนะครับอ่อีกแท็บหนึ่งก็จะเป็นแท็บ playback ตรงนี้อ่าก็ใช้ในการ เล่นวิดีโออ่าหรืออยากปรับ เอฟเฟกนะครับอ่าตัว ทีมวิดีโอตรงนี้จะตัดหรือ ว่า ใส่เฟดอินเฟดเอาตรงนี้ ก็ได้เช่นกันในทดลองอตัดวิดีโอนะครับ ก็จะคลิกเข้ามาก็จะมีเครื่องมือเข้ามาให้นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกไปลองเล่น วิดีโอของเราก็จะสั้นลงนะครับ เราสามารถที่จะปรับแต่งวิดีโอของเรานะครับ ภายในตัวโปรแกรมได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอข้างนอกเพิ่มเติม ทีนี้ลองปรับในส่วนของเสียงก็ได้เช่นกัน ปรับตั้งค่าว่าจะให้เล่นเมื่อไหร่ อ่าอัตโนมัติหรือว่าหลังจากการคลิก อ่า มีการเล่นวนซ้ำไหมนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของตัววิดีโอ